ฉันมาแต่สิ่งนั้น ฉันจะไม่ให้ใครและเธอนั้น คือทุกสิ่งทุกอย่างเธอเคยชูฉันให้กันมาเริ่มใหม่ ความรักที่เธอให้ฉันมาแต่สิ่งนั้น ฉันจะไม่ให้ใคร ในชีวิต เธอนั้นเองที่มาเป็นความคิด หลังจากนั้นทุกเริ่มมีชีวิต จากวันทูดาตอนนี้อยากแมรี่ เธอคือคนที่ทำให้ฉันคิดออก คนที่เคยด่ากูปาเป็นสสยดอก จะไม่มีเมืองลงนี้คงจะดีออก มีฉันกับเธอลงนี้คงจะเพียงพอ ฉันจะรักเธอมากกว่าวันในปฏิทิน แต่เธอเป็นเรือจนเป็นมันทายนอรสิง เปรียบเธอเหมือนสายน้ำที่มันไหลรินฉันจะเป็น้องไาที่อยู่กูเธอไปตั้งชีวิตเนี่ย I'm lost in the ancient